เทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นทั้งแหล่งความรู้ สร้างความบันเทิงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และยังเป็นแหล่งขายสินค้าออนไลน์ ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่หันมาใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตติดต่อสื่อสารกันเกือบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตอยู่แล้วค่ะ จึงทำให้ปัจจุบันมีคนจำนวนมาก หันมาทำธุรกิจผ่านช่องทางนี้กันมากขึ้น เช่น การขายเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย อาหาร หรือว่าเครื่องสำอางนะคะ ซึ่งช่องทางนี้จะช่วยให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีเวลาเลือกซื้อสินค้า หันมาช้อปปิ้งผ่านช่องทางนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ ทำไมต้องเปิดร้านค้าออนไลน์บน Facebook เพราะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้และเป็นสมาชิก Facebook ทั่วโลกกว่าพันล้านคนค่ะ ถ้าคิดเป็นประชากรของโลกแล้วก็ ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากจีนแล้วก็อินเดียค่ะ ถึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่ใครหลายคน ยอมรับว่า Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีอิทธิพลที่มากที่สุดในปัจจุบันค่ะ ประเภทของ Facebook เมื่อเราเป็นสมาชิก Facebook แล้ว เราสามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้หลายประเภทด้วยกันค่ะ ได้แก่โปรไฟล์กลุ่ม และเพจค่ะ ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้น เราไปดูกันค่ะ гри. บัญชี Facebook ส่วนตัวของเรา จะใช้สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข่าวสาร ความบันเทิงหรือสนทนาระหว่างเรากับเพื่อน ซึ่งเราสามารถค้นหาเพื่อน เพิ่มเพื่อน ติดต่อสื่อสาร สร้างกิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจ โดยหน้าโปรไฟล์ที่แสดงข่าวสารนั้นจะเรียกว่าไทม์ไลน์กลุ่ม เปรียบได้เสมือนกับสภากาแฟที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบ หรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแสดงความคิด ิดเห็นต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงจำกัด และมีจำนวนสมาชิกไม่มากนัก เช่น กลุ่มของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือกลุ่มของรุ่นที่จบการศึกษา กลุ่มครอบครัว กลุ่มที่ชื่นชอบกล้องถ่ายภาพเป็นต้น ซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มจะต้องถูกเชิญจากผู้ที่สร้างกลุ่ม หรือผู้ที่ดูแลกลุ่ม หรือเรียกง่าย ๆว่าแอดมินนั่นเองค่ะ จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และรับข่าวสารของกลุ่มนั้น ๆ ได้ นอกจากสมาชิกจะได้รับข่าวสารแล้ว สมาชิกในกลุ่มยังสามารถโพสต์ข้อความลงบนกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งข้อความเหล่านั้นจะไปแสดงที่หน้าฟีดข่าวของกลุ่มสมาชิกเพ Page แต่เดิมเรียกว่าแฟนเพจ เป็นพื้นที่ในการโปรโมทธุรกิจ สินค้า บุคคล หรือองค์กรคล้ายๆ กับการสร้างแฟนคลับ ซึ่งหน้าตาของเพจนั้น จะมีลักษณะไม่ค่อยแตกต่างจากหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวเท่าไหร่นัก ข้อดีของเพจคือทุกคนที่เห็นเพจนั้นๆสามารถคลิกปุ่มถูกใจที่อยู่ด้านบนของเพจเพื่อเป็นแฟน หรือเป็นสมาชิกของเพจนั้นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และรับข่าวสารจากเพจได้เลย เพจไม่มีการจำกัดจำนวนแฟน แต่ว่าโปรไฟล์เนี่ยจะมีการจำกัดจำนวนสมาชิกสูงสุดอยู่ที่ 5,000 คนค่ะ ทำให้เพจของเรารองรับจำนวนแฟนได้ไม่อั้น เราสามารถตกแต่งเพจโดยเพิ่มแท็บแอปพลิเคชันต่างๆ แบบฟรี และเสียเงินได้ รวมถึงสามารถใช้โฆษณาบน Facebook ช่วยโปรโมทเพจให้เป็นที่รู้จักได้ แต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ นอกจากนี้ Facebook ได้พัฒนาแอป Facebook Page Manager หรือว่าเรียกสั้นๆว่าแอป Page ที่สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตสำหรับใช้งานและจัดการเพจโดยเฉพาะทำให้เราสามารถจัดการส่วนต่างๆของเพจได้สะดวกซึ่งเราสามารถโหลดและติดตั้งแอปในเครื่องของเราได้ฟรี ทั้งในระบบ Android iOS และ Windows Phone ค่ะ เช่นร้านกาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks ก็สร้างแอปพลิเคชันให้คนใน Facebook มาร่วมคิดค้นกาแฟและส่งต่อๆกันให้เป็นของขวัญแก่กันด้วยค่ะ ประโยชน์ของการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Facebook เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่และไร้พรมแดน ดังนั้นใครๆก็สามารถนำสินค้าที่มีมาวางขาย หรือเปิดร้านขายสินค้าเพื่อทำเงินได้ไม่ยาก ด้วยเหตุผลดีมากมายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำเงิน การลงทุนที่ไม่สูงมากนัก ไม่ต้อง สต็อกสินค้าจำนวนมาก ใช้บุคลากรจำนวนน้อย มีระบบสนับสนุนที่สะดวกและปลอดภัย รวมถึงง่ายต่อการโฆษณาและขายได้ทั่วโลกค่ะ